Thank you. เรียนต่อไปนะครับเป็นบทเรียนเบสิกขั้นพื้นฐานนะครับ เมื่อครู่ในบทเรียนก่อนหน้านี้เราทำการฝึกในการต่อปลั๊กไฟนะครับสำหรับที่จะเชื่อมต่อได้ละคราวนี้เราจะมาทำการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่เรียกว่าหลอดไฟครับ เหมือนเดิมนะครั้งนี้อาจารย์ใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับ ซึ่งมีไฟ 220 โวลต์ซึ่งมีความอันตราย ขอให้นักศึกษาศึกษาวิธีการและดูวิธีการให้ดีนะนะครับ วิธีการอย่างแรกนะครับ เราจะต่อไฟฟ้าที่มาจากตัวปลั๊กเนี่ยนะ 220 โวลต์มาสู่อุปกรณ์ที่ห้หลอดไฟ หลักๆ ก่อนเราต้องมีอุปกรณ์พ่วงที่เรียกว่าตัวฐานของหลอดไฟนะครับนะตัวรับหลอดไฟจะมี 2 ขั้ว2 ไฟเหมือนกันเลย วิธีการต่อนั้นไม่ยากนะสารนะครับ อันดับแรก เราก็หนีเตรียมอุปกรณ์ตัวเดิมครับปลั๊กตัวคู่นะครับ ตัวคู่นะ ขันน็อตให้เรียบร้อยนะครับ ขันน็อตเปิดมันออกมานะครับเจอสภาพเดิมเหมือนในบทเรียนของ นี่นะ เสร็จแล้วใส่ไฟครับเหมือนเดิมครับ อันนี้อาจารย์เอาต่อสั้นๆนะครับ ไม่ต่อยาวมากนะเดี๋ยวกลัวนักศึกษามองเห็นไม่ชัดนะครับ เราก็ทำการเชื่อมต่อโดยการตัดสายไฟกันก่อนนะครับปอกเปลือกสายไฟกันก่อน เอาที่มันเป็นเปลือกหุ้มนี้ออกให้เรียบร้อยนะนี่จะได้เนื้อหองแดงออกมาครับ อันดับต่อไปนะครับสีแดงบ้างนะ อาจจะมีความเหนียวหน่อยนะครับ มีหลายวิธีนะ อาจารย์ก็ใช้วิธีนี้ครับบางที่ก็ใช้ไฟลนก็มีนะครับ แต่วิธีนี้ก็เป็นวิธีแบบเบสิกพื้นฐานนะครับอันนี้เราจะเห็นอุปกรณ์ว่า มันเอาใส่ลงไปแบบตรงๆ แบบนี้ไม่ได้ เราก็ทำการโค้งงอนะครับ โค้งงอก็ใช้อุปกรณ์ครับไขควงเรานี่แหละนะครับ จัดการครับบีบให้โค้งงอนะครับ บีบให้โค้งงอ บางทีมันแข็งมากเราก็ใช้อุปกรณ์พวกนี้ครับครีมครีมเรานี่แหละทำการบีบให้โค้งงอได้ครับ แบบนี้ก็ได้นะนะครับ แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนครับ ก็จะได้จุดโค้งมองมานะครับเห็นไหมครับ นี่ก็อีกอันนึงนะครับอีกอันนี่เมื่อได้แล้วครับ เราก็จะนำตัวนี้นะครับ มาใส่ในนี้นะครับ นะครับ อาจารย์เลือกตัวนี้แล้วกันเห็นไหมมันจะพอดีเลยครับ ตัวที่สองนะครับตัวที่สองแบบนี้นะครับ นี่ก็พอดีเหมือนกันนะครับ เสร็จแล้วนะครับ สิ่งที่ขาดไม่ได้ที่อาจารย์บอกนะครับ ขันให้แน่นนะครับเพราะไฟฟ้ามีแรงดันสูงครับนะไฟฟ้า 220โวลต์อาจทำให้เกิดอันตรายกับเราได้ครับขันให้แน่นครับ ทดสอบดึงดูดนะครับ เห็นไหมครับ ไม่หลุดครับ เสร็จแล้วก็ปิดให้เรียบร้อยนะครับ ปิดให้เรียบร้อยหันให้เรียบร้อยนะ ครับ นี่นะครับความเรียบร้อยครับ เราสามารถเอานำใช้ในการเสียบปลั๊กแบบนี้ได้นะแต่ตอนที่อย่าเพิ่งไปเสียบนะ อันตรายนะครับเพราะอีกด้านหนึ่งที่อาจารย์ทำไว้นะ เห็นไหมพอตรงนี้ถ้ามันช็อตกันแบบนี้ขึ้นมา นะครับ อันตรายจะเกิดได้ทักษาครับ นะครับ อีกฝากหนึ่งนี่คือทางของขั้วต่อหลอดไฟนะครับ เหมือนกันนักศึกษาเหมือนกัน เราก็ทำการขันน็อตออกก่อนนะครับ นะครับ ขันน็อตออกให้เรียบร้อยนะครับ จากนั้นครับ ด้านงอของเราครับ เกี่ยวเข้าไปครับ ด้านหนึ่งนะครับ อืมอาจจะต้องใช้แรงหน่อยนะนะครับ นี่ครับ ทำการเชื่อมต่อจุดทั้งสองให้เรียบร้อยนะครับ แบบนี้ บางครั้งบางทีนะครับเขาอาจจะมีอุปกรณ์ให้เรียกว่าอุปกรณ์การปิดนะครับ เราสามารถเอาปิดแบบนี้ก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าบางทีเขาไม่มีให้ก็ไม่เป็นไรครับ แต่ว่าเราต้องทำการติดตั้งทำการเชื่อมต่อให้เหมาะสมนะนะครับ อาจจะต้องล็อกน็อตที่2จุดให้กับพื้นที่ที่เราวางหลอดไฟไว้นะครับเดี๋ยวจะทำการปรับแต่งให้สวยงามก่อนนะครับ เนื่องจากว่าสายด้าน สีแดงเห็นไหมครับ ของอาจารย์เนี่ย ไม่ตรงกับสายหน้าสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวจะปรับแต่งให้เหมาะสมก่อนนะทำให้สวยๆนะครับทำให้เป็นระเบียบนะครับเห็นไหมครับว่าเกินไปมากเลยนะลองจัดเยงสายดีจะเห็นว่ามันเกินมากเกินไปมากเลยครับ อาจารย์จะทำการปรับให้อยู่ตรงตำแหน่งนี้นะ เพื่อให้เกิดความเหมาะสมนะครับใช้อุปกรณ์ตัดได้ครับ แล้วโค้งงอเหมือนเดิมนะครับนักศึกษาทำให้โค้งงอเหมือนเดิมนี้นะครับ จากความโค้งงอให้มีความเหมาะสมนะครับโค้งงอให้เกิดความเหมาะสมอ้าวเอามาเกี่ยวกันดูครับ ครับอาจารย์ทำการเชื่อมต่อในจุดสีแดงนะครับนะครับ ตรงไหนที่มันไม่สวยนะครับ ตรงไหนที่มันดูล้ำดูโผล่ไปนะ เราก็ปรับให้เหมาะสมครับนี่อาจารย์ก็ปรับตัวข้อต่อให้ ความโค้งงอและเหมาะสมนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ขันให้เรียบร้อยนะครับ ขันให้เรียบร้อยทั้งสองด้านนะครับขันให้เรียบร้อยนะครับทั้งสองด้านนะครับแล้วเราก็อาจจะมีอุปกรณ์ในการใช้ปิดก็ได้ครับ ปิดให้ให้เกิดความปลอดภัยนะครับ เพราะไฟฟ้าตั้ง 220โวลต์นี่คือจุดอันตรายนะครับนะ ไฟฟ้าพวกนี้อันตรายไหมนะครับปรับให้มีความเหมาะสมสมบูรณ์ โอเคครับ ตอนนี้เรียบร้อยแล้ว นี่เราจะได้แบบนี้ครับ เราทดสอบดูได้ครับ การทดสอบคือเดี๋ยวเราจะเอาปลั๊กเสียบลงไปนะ แต่ตรงนี้อย่าเอานี้ไปแตะ ไฟดูดได้ครับ เอานี้ไปแตะข้างในนี้จุดอันตรายนี้ห้ามทำนะครับนะอ่าลองดูนะครับ ตอนนี้เราจะเอาหลอดไฟใส่ลงไปครับ เราลองเสียบปลั๊กดูนะครับอาจารย์จเสียบปลั๊กแล้วนะครับ เห็นไหมนี่คือผลสำเร็จที่เราได้นะครับ ในการเชื่อมต่อไฟฟ้าลงไปนะครับ